ปั๊บ อืม แป๊ะมันจะให้หรอไหมวันนี้ไอ้แป๊ะปั๊บโอเคมาโอเคมายังไง เออยี่สิบแปดบาทอืมอืมคิวมาอืมบางวันมันก็แตก บางวันมันก็ไม่แตกไหมแป๊ะเนี่ยโอเคมา โอ้โห ก็งงเหมือนกันนะ วันนี้แบบเรื่องมันร้อนนะอารมณ์มันขึ้นนะเลยมันเล่นดูแอลกอฮอล์มันอยู่ในสายเลือดขอโทษนะครับ ท่านผู้ชมที่แบบฟังแล้วพูดไรผิดไปก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมอุ้ยตังนี้บิ๊กวินบิ๊กวิน 560 บาท อืมอืมอุ้ยแปะมา แปะนอน แปะนอน ยังไง ยังไงอู้เต็ม เต็ม วิ่งวิน เท่าไหร่ เท่าไหร่ 420 บาทครับ ว้าวไปต่อฝับ อุ้ยแปะยืนมาอีก คอมโบคู่ เขาบอก อู้เต็มช่องเต็มช่องแม่อะไรมันจะดีขนาดนี้ 593 บาทครับายกันต่อปรับอู้เอ็มช่องอีกแล้วเป็นไปได้ เหลือจะเชื่อเมกาวินยังไงเท่าไรเท่าไร เฟอร์เมก้าวินแล้วตอนนี้ เท่าไหร่นี้เท่าไรนี้ ยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังคงไปต่อเรื่อยๆ วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาเฮ้ย 8,668 บาทเป็นไปได้เด้งขึ้นมาหมื่นแล้วตอนนี้อือืม อู้แปะมาอีกแล้วแปะนอนอีกแล้ว เอาเรื่องมาล่ะผมมาเอาเรื่องมาล่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทไปกันต่อเรื่อยๆไม่บิ๊กวินบิ๊กวิน ยังไงเท่าไรโอ้ห้าร้อยเก้าสิบหกบาทครับผม มันยังไม่หยุดแค่นี้เราไปกันต่อเลย ตอนนี้มาหนึ่งหมื่นหมื่นหนึ่งครับตอนนี้หมื่นหนึ่ง แหมอะไรมันจะดีขนาดนี้หมื่นหนึ่งแล้วโอ้โหก็ไม่อยากจะแบบขิงหน่อยอ่ะขิงหน่อย ตุนพันเดียวขิงหน่อย อืมโอเค ส่ปากปับปับปับจะมาให้แค่ช่วงเดียวแล้วก็หายไปสิไม่น่ารักเลย ปับไม่อืมอือโอ้โหตายตายตายตายตายตาย อุ้ยมามามาถลายถลายดูดูบิ๊กวินปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอ้สองร้อยห้าสิบสองบาทครับมาวันนี้มันวันของเราจริงๆเว้ยปั๊บปั๊บอืมมาต่อมาต่ออือโอ้คิวมา อืออืออือเคมา อุ้ยมา มา ถึงโตมา อุ้ยร้อยยี่สิบหกบาทครับ อุ้ยแปะนอนมาแล้วอุ้ยได้ได้ได้ได้บิ๊กเวนสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทครับ วันนี้นี่มันวันของผมจริงๆเลยนะ อู้ เต็มช่อง โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากสามร้อยเก้าเอ้ยสามร้อยแปดสิบเก้าบาทครับ มาไปกันต่อ ป๊อปนี่ผมเบ็ดสี่สองบาทเองนะโหถ้าเบ็ดเยอะกว่านี้ ไม่รู้จะได้เท่าไหร่ โลภมากเดี๋ยวลาบหายบอกมาอีกแล้วคิวมาห้าบาทเองโอ้เจ๋วเจ๋วอ่ะป้าบโอ้คิวมาอีกแล้วห้าบาทป้าบโคมไฟป้าบคิดว่าแป๊ะจะมาเมื่อกี้เห็นว่าแวบ ยุ่นวันของเรานเนี่ยเจ๊กหน่อยเจ๊กหน่อย ขอหล่อหน่อย ขอหล่อ อุ้ยมาอีกแล้ว มาอีกแล้วเท่าไรโอ้สองร้อยสิบบาทค่ะคิวมาป้าบป้าบป้าบป้าบเป็นไง ใจชื้นแล้ววันนี้ใจชื้นอู้คิวมาเท่าไหร่ เท่าไรเท่าไรอู้สองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทครับอู้หูวันนี้วันของผมจริงเลยอะ คนอะไรมันจะดีขนาดนี้ อ้าวดวงดีจริงๆเลยวันนี้มาแฮ่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 วยที่สวยพี่เสือแตกยักษ์ซ้อนสวยที่สวยแต่ง